price strategy หรือกลยุทธ์การตั้งราคา เพื่อเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมมักจะมองข้ามไปค่ะ โดยหารู้ไม่ว่าราคาเป็นปัจจัยสำคัญที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเป็นอย่างมากค่ะ เราจึงพาไปเรียนรู้วิธีการกำหนดราคาเชิงกลยุทธ์กันค่ะ พอฉันจะขายเนี่ยเราก็ต้องมาศึกษานะครับว่า ราคาที่เซ็ตที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของเราเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเราทำธุรกิจสปานะครับเอ๊ะอะไรคือหลักคิดวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการที่ฟังอยู่ตรงนี้นะฮะบางท่านเก่งกว่าผมเรื่องนี้อีกนะฮะเพราะท่านอยู่ในภาคสนามนะฮะผมจะให้ในแง่เฉพาะหลักคิดเบื้องต้นนะครับที่อาจจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วทำให้มุมมองเรากว้างขวางขึ้นนะฮะการตั้งราคาปัจจุบันเนี่ยมันแตกต่างกับเมื่อก่อนนะครับ เมื่อก่อนเราจะมองแค่คู่แข่ง แล้วก็เทียบกันให้สูงกว่าต่ำกว่าคู่แข่งแต่เดี๋ยวนี้ต้องมองที่ value นะครับต้องมองที่ target เราว่า target ที่เราจับเราอยู่ segment ไหนนะครับและสินค้าบริการเราให้ value อย่างไรนะฮะซึ่งลองมาดูนะฮะว่า segment ของคนที่จะ spending เงินลงไปเนี่ยมันมีด้วยกันทั้งหมดประมาณเนี่ยใหญ่ๆ ด้วยกัน1 2 3 4 5 กลุ่มกลุ่มแรกคือบัตเจ็ตถูกอย่างเดียววันวัน เขาเรียกว่าเป็นพวกหาเช้ากินค่ำนะครับเงินก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วนะครับซื้ออะไรก็ได้ที่ถูกที่สุดนะฮะเอคอนมีนะครับประหยัดอันนี้เริ่มมีตังมีเดียมนะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เนี่ยพวกคนในเมืองทำงานในเมืองพนักงานประจำพวกนี้อยู่ตรงนี้หมดนะฮะเรื่องของ upscale คือคนที่เริ่มมีเงินเก็บ มีเงินเอาไปลงทุนที่ต่างๆนะฮะแล้วก็ luxury คืออันนี้ก็เป็นคนที่ ซื้อของเน้นของมี value มากๆนะครับหลักการมอง segmentation คืออะไร ข้างบนเราขายของได้น้อยแต่กำไรเยอะ เพราะเขาซื้อที่เรื่องอื่นนะครับซื้อที่ value ของแบรนด์นะฮะแต่ข้างล่างขายของเยอะกำไรน้อยท่านต้องเลือกเอาละฮะว่าเราจะอยากเจาะกลุ่มไหนนะฮะทีนี้ในแง่ของเครื่องมือเราให้ไว้ว่าเราต้องไปดูกว้างๆครับว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราจัดเนี่ยเราอยู่เซกเมนต์อะไรสมมติ แล้วเอาเป็นมีเดียมก็ต้องดูรายได้ระดับที่เป็นครอบครัว ว่า 1 เดือนนะครับหนึ่งแฟมิลี่ของเขาเนี่ยเขาจะมีครอบครัว ครอบครัวเขามีรายได้หมด 5 0,000ื่นึงแสนขึ้นไป หรือ 2 0 0แสนขึ้นไปนะครับไม่พอเราต้องดูว่าเอ๊ะไอสินค้าบริการเราแบบสปาเนี่ยนะฮะต่อครั้งหนึ่งเนี่ยเขามีความสามารถจับจ่ายได้อยู่ในช่วงช่วงไหนนะครับเช่น 300ถึง500 ต่อการนวด 1 ครั้งนะครับต่อการเข้าสปาเราหนึ่งรอบ แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็น upscale อาจจะสูงถึง 500ถึง1,500 ต่อครั้งทีเดียวนะฮะเสร็จแล้วเราก็ไปเซอร์เวยคู่แข่งว่าอ๋อคู่แข่งเนี่ยขายคอส 350 ต่อครั้งอ๋อคู่แข่งขาย 500 ต่อครั้ง นี่คือสิ่งที่เราจะต้องแบบใส่ลงไปให้ครบถ้วนนะครับในแง่ของ รายได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นระดับครอบครัว ความสามารถในการซื้อแล้วก็คู่แข่งนะฮะอีกอันนึงในหลักคิดของการตั้งราคานะครับ เราจะต้องมีแกนกำหนดนิดหนึ่งว่าเอ๊ะแบรนด์เราเนี่ยนะครับ เราตั้งใจ position ราคา อันนี้ position ไม่ใช่แบรนด์นะเป็น position เฉพาะเรื่อง price position นะฮะ ไทป์โพซิชันจะมีด้วยกัน 4 ช่องนะครับ เป็นแกนตั้งเนี่ยก็คือแกนที่พูดถึง value สูง กับ value ต่ำนะครับแกนนอนเป็นแกนที่พูดถึงราคานะครับ ราคาต่ำไปถึงราคาสูงนะครับ ซึ่งถ้าอะไรก็ตามที่อยู่ช่องล่างนะครับ จะเป็นลักษณะที่คุณค่าต่ำทั้งคู่นะครับ ถ้าคุณค่าต่ำราคาต่ำยังพอขายได้ แต่ถ้าคุณค่าต่ำราคาสูง มีหลายแบรนด์แบบนี้นะฮะ ตกม้าตายทันทีนะครับ อันนี้ไม่ควรทำนะฮะ อีกอันนึงคือราคาต่ำคุณค่าสูง เออ อันนี้เข้าท่าลูกค้าหรือผู้บริโภครู้สึก ฉันจ่ายไม่เยอะ แต่ฉันได้แวลูของแบรนด์เยอะ อันนี้น่าสนใจนะครับอย่างแบรนด์อย่างอีเกียก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มนี้นะครับให้คุณค่าทางด้านการตกแต่งที่สวยงาม แต่เขาควบคุมต้นทุนการผลิตได้ดีมันเลยทำให้ราคาเขาไม่แพงนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งก็คือประเภทพวกไฮเอ็นหน่อยนะครับคุณค่าก็สูงราคาเลยสูงตามไปด้วยนะครับ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องเลือกก่อนว่าเราจะอยู่ในควอแรนตรงไหน สิ่งที่ไม่ควรเลยคือควอแรนนี้ แค่คิดก็ก็เรียกว่าแบรนด์ไปต่อลำบากแล้วนะครับคือพวกราคาสูงคุณค่าต่ำนะฮะเราคิดดูเรามีเพื่อนที่เป็นลักษณะนี้เราก็ไม่อยากคบจริงหมฮะนะฮะนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ามันไม่ให้แวลูอะไรเรา แถมต้องจ่ายเงินแพงอีกนะครับสรุปนะฮะกลยุทธ์ในการกำหนดราคาเนี่ยนะฮะเราจะต้องแบบสามารถที่จะจำแนกออกมาได้3เรื่อง โดยเรื่องที่1เนี่ยไอราคาต้องสะท้อนนะครับ เห็นไหมครับผมมันจะเน้นมากเลยว่า ราคาต้องสะท้อนคุณค่าของแบรนด์นั่นคือสิ่งที่สำคัญมากนะครับ อันที่2นะครับราคาต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่เราจับหรือเซกเมนต์ที่เราไป แล้วในเซกเมนต์นั้นเนี่ยเขาจ่ายเงินไหวเท่าไหร่ เราก็ต้องรีเสิร์ชออกมานะครับ อันที่3คู่แข่งนะฮะ เอ๊คู่แข่งเขาขายอยู่เท่าไหร่ เราจะให้แวลูที่มากกว่าจะตั้งราคาสูงกว่าดีไหมหรือเราแวลูมากกว่าแต่ราคาเท่ากันนะครับนั่นคือสิ่งที่เป็นกลยุทธ์การกำหนดราคาทั้งสิ้นนะฮะสามแฟกเตอร์นี้รับรองว่าท่านขายของราคาสมเหตุสมผลนะครับไปต่อได้ในกลยุทธ์ข้อนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาการสร้างแบรนด์ และการศึกษาคู่แข่งเชื่อว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ก็พอจะนึกภาพและสามารถกำหนดทิศทางของธุรกิจของคุณได้แล้วใช่ไหมล่ะคะ